ถ้าใครรอที่จะซื้อ iPad Pro ปี 2020 รุ่นที่ใช้ Wi-Fi บวกกับเซลลูล่าในประเทศไทยตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับรายงานล่าสุดนะครับมีการแจ้งมาว่า อช่วงเช้าของวันที่ 10 เมษายน 2563 ทีมงานไอ o มดได้ข้อมูลมานะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับเบาะแสการอนุมัติ iPad Pro ปี 2020 ในรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่าโดยข้อมูลนั้นได้มาจากเว็บไซต์ของ กสทชนะครับในเว็บไซต์ของกสทชนะครับได้ลิสต์โมเดลของอุปกรณ์ตัวนึงขึ้นมานะครับซึ่งโมเดลตัวนั้นเมื่อเราไปเช็คแล้วมันตรงกับโมเดลของ iPad Pro ปี 2020นะครับรุ่นที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi บวกเซลูล่านะครับในฐานข้อมูลสิ่งที่เจอก็คือ หมายเลข โมเดล A2232 แล้วก็หมายเลขโมเดล A2230 นะครับ ซึ่งบอกว่าตราอักษรนั้นเขียนไว้เป็น April ก็คือเดือนเมษายนนี้นะครับ โดยปกติตรงตราอักษรจะเป็นชื่อของบริษัทนั้นๆ นะครับ แต่ก็แปลกใจว่ารอบนี้ทำไมขึ้นเป็นแบบ April ซึ่งหมายถึงเดือนเมษายนนะครับ โดยเลขโมเดลทั้ง2นั้นตรงกับโมเดลของ iPad Pro ปี 2020 รุ่น Wi-Fi บวก Cellular ซึ่งในหน้าข้อมูลทางเทคนิคนั้นได้แสดงเอาไว้นะครับ ก็คือรุ่น 11 นิ้วนั้นจะใช้โมเดล A2230 ส่วน 12.9 นิ้วนั้นจะใช้โมเดล A2232 นะฮะ นั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่จะทำให้เราได้รู้ว่า iPad Pro นั้นจะวางขายในประเทศไทยเร็วๆ นี้นะครับถ้าถามว่าจะวางขายราวๆเมื่อไหร่ผมคิดว่าประมาณไม่น่าจะเกินปลายเดือนนี้นะครับหรือไม่งั้นอย่างช้าสุดก็ประมาณเดือนหน้านะครับ iPad Pro รุ่นที่ใช้เซลลูล่านะครับทั้ง 2 รุ่นก็คงจะวางจำหน่ายในประเทศไทยเรามาดูราคากันนิดนึงครับในส่วนของรุ่น 11 นิ้ว Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับความจุ 128 g b ราคา 32,900 บาท ความจุ 256 g b ราคา 36,400 บาท ความจุ 512 g b กะไบต์ราคา 43,400 บาท แล้วก็รุ่นความจุสูงสุดนะครับ 1 เทราไบต์ราคาจะอยู่ที่ 5,400 บาทนะครับสำหรับรุ่น 12.9 นิ้วนะครับ ความจุ 128 GB ราคาอยู่ที่ 39,900 บาท 256 GB 43,400 บาท 512กิกะไบต์5,400 บาท แล้วก็รุ่นความจุ1เทราไบต์นะครับ ราคาอยู่ที่ 57,400 บาทนะครับ ถ้าใครอยากจะซื้อรุ่นนี้ อยากจะได้รุ่นที่เป็น Wi-Fi บวกเซลลูล่าสำหรับ iPad Pro รอนิดนึงนะครับ เดี๋ยวทาง Apple ก็จะประกาศขายแล้วนะครับ แล้วก็อีกสินค้าหนึ่งที่จะมาในเดือนหน้านะครับ เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตัว iPad Pro นั่นก็คือ Magic Keyboard นะครับ จะวางขายทั่วโลกในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปครับ ดังนั้น ณตอนนี้จึงไม่สามารถหาซื้อได้นะครับสำหรับข่าวนี้คงอัปเดตไว้สั้นๆเพีย ียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวในคลิปต่อไป ผมจะให้คำแนะนำว่า ระหว่างรุ่น Wi-Fi กับรุ่น Wi-Fi บอกเซลูล่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับ ติดตามชมกันนะครับผม สวัสดีครับ Let's go